บทบาทที่ 2 คือเป็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ก็กิจการที่เราพูดถึงจริงๆ ถ้าเราว่าโดยภาพรวมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดท่านก็จะพบว่าถ้าเราพูดว่ากิจการโทรคมนาคมก็ครอบคลุมหมดนะคะ แต่ก็มีมีช่วงของการเปลี่ยนผ่าน 40 มาสู่ 50 เนี่ยจนถึงปัจจุบันเราก็พยายามจะแยกอันนี้เรียกว่าโทรคมนาคมกลุ่มนี้เรียกว่าวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งถ้าเราพูดถึงสถานการณ์ณวันนี้นะคะปี 2562 ท่านแยกได้ไหมคะ เราแทบจะแยกไม่ได้เลยนะคะ เราแยกจากอุปกรณ์ได้ไหมไม่ได้โทรศัพท์มือถือของท่านทำได้ทุกอย่าง เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถแยกได้เหมือนเดิมว่าโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นกิจการโทรคมนาคม เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่อาจารย์วางอยู่ตรงเนี้ยถามว่าเราจะจัดว่าเป็นคอมพิวเตอร์และดูผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวได้ไหมแล้วจะถือเป็นแค่ดูอินเทอร์เน็ต ดูแค่แพร่ภาพกระจายเสียงได้ไหมก็ไม่ได้อีกเพราะอาจารย์ใช้วิดีโอคอลได้อาจารย์คอลไลน์คอลได้ จันสามารถที่จะใช้ Facebook Call ได้ มีรูปแบบที่ผสมผสานกันจนเราแยกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมนะคะท่านจะเห็นว่าอาจารย์ก็ใช้คำว่ากิจการโทรคมนาคมเพราะมันจะครอบคลุมในภาพรวมได้ได้ดีในเชิงของโครงสร้างตลาดบริการ แต่แน่นอนพอเราพูดถึงคอนเทนต์เนื้อหาว่าถ้ามีลักษณะแพร่ภาพกระจายเสียง เราน่าจะเข้ามาดูไหมเพื่อมุมมองในเรื่องของวัฒนธรรม มุมมองในเรื่องของความมั่นคงอันนั้นก็เป็นเรื่องของ รายละเอียดนะคะทีนี้องค์กรอิสระเวลาทำงานไปแล้วเนี่ยนะคะถามว่าองค์กรอิสระโดยส่วนใหญ่ก็มีอยู่ 3 รูปแบบคณะกรรมการร่วมก็ดี องค์กรเดี่ยวก็ดี หรือเป็นหลายองค์กรก็ดี ทั้งหมดนี้ก็จะประกอบไปด้วยกรรมการไม่กี่คน เพราะฉะนั้นท่านทำเองทั้งหมดไม่ได้ ต้องมีสำนักงานบริหารหรือมีแอดมินนะคะที่เรามักจะเรียกย่อ ๆ กันว่าแอดมินในภาษาของวัยนี้นะคะเจนนี้ เพราะฉะนั้น สำนักงงานบริหารที่จะทำหน้าที่สนับสนุนให้กับคณะกรรมการที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจารย์ก็เลยเขียนย่อให้ท่านเห็นนะคะว่าองค์กรอิสระของเราภาพในปัจจุบันคือ กสทช ตัวสำนักงงานบริหารเราก็จะเรียกสำนักงงาน กสทช ซึ่งทุกวันนี้ผู้เรียนก็จะคุ้นเคยนะคะผู้เรียนทุกท่านก็จะสามารถเปิดดูในในโลกออนไลน์ได้ ในเว็บไซต์ของ กสทช ก็ดีนะคะหรือในช่องทางต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ท่านจะพบว่าสำนักงงาน กสทช จะทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก อำนวยความสะดวกในกรณีที่เราจะต้องมีการดำเนินการตามแผนงาน เมื่อจะต้องจัดสรรคลื่นใหม่ ๆ เช่น ล่าสุดนะคะ กสทช ประกาศที่จะเปิดประมูล 5G วางแผนงานเอาไว้คร่าวๆ วางกิจกรรมคร่าวๆ แล้วก็ประกาศในสื่อหลายๆ ช่องทางนะคะ เพื่อให้เอกชนตื่นตัวตระหนักรู้ ได้ข้อมูลชุดเดียวกันว่า เราจะเปิดประมูลคลื่นความถี่ 5G โดยประมาณคือเอเดือนกุมภาพันธ์ปี2563 ปีหน้า เพื่ออะไรครับเพื่อให้เอกชนเต็มตัว มีความพร้อมเท่าเทียมกัน เข้าสู่สนามในการแข่งขันประกวดแข่งขันชุดเดียวกัน กติกาชุดเดียวกัน เพราะนั้นฝ่ายสำนักงงานกสทช ก็จะต้องเป็นฝ่ายที่อำนวยความสะดวกตั้งแต่เริ่มที่จะมีกิจกรรมต่างๆจนกระทั่งวันที่เดี๋ยวเราจะได้พบอีกครั้งคือกุมภาหกสามถ้าไม่มีอะไรคัดเคลื่อนนะคะเราก็จะพบว่าเขาก็จะมีจัดเวทีในการเปิดประมูลแข่งขันกันนะคะ นอกจากนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่ ที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไป โดยเฉพาะถ้าในฐานะผู้บริโภคเรารู้แต่ว่าเราต้องบริโภคกิจการโทรคมนาคมยิ่งถ้าพูดถึงโทรศัพท์ มือถือ เราโทรต้องติดสัญญาณต้องดีคุณภาพชัดเจนนะคะไม่มีสะดุด เพราะนั้นถ้าเกิดมี noise หรือมีสัญญาณรบกวน ซึ่งถามว่าสัญญาณรบกวนมาจากอะไร อย่าลืมนะคะงจริง ในส่วนที่เราใช้ทรัพยากรขึ้นความถี่วิทยุเนี่ยโดยสภาพธรรมชาติในทางวิศวกรรมศาสตร์อาจารย์ไม่ได้ถนัดทางด้านนี้นะคะแต่ก็เท่าที่ศึกษามาตลอดเนี่ยนะคะจะพบว่าสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ในการใช้คลื่นความถี่วิทยุคือการรบกวนกันของคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งการรบกวนกันของคลื่นความถี่วิทยุเนี่ยมีอยู่แล้วโดยสภาพธรรมชาติของการใช้ตัวทรัพยากรตัวนี้ แต่ในการผลิตอุปกรณ์ที่มนุษย์มีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี ในแต่ละห่วงเวลาเนี่ยนะคะยิ่งในปัจจุบันก้าวเข้าสู่ดิจิทัลเราก็พยายามจะกำจัดนอสหรือสัญญาณรบกวนให้มากที่สุด เพื่ออะไรคะ เพื่อคุณภาพการติดต่อสื่อสาร สมบูรณ์ที่สุด มีประสิทธิภาพที่สุด ประสิทธิผลที่สูงที่สุด เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้น มาตรฐานของเรื่องอุปกรณ์ทางเทคนิค ก่อนที่จะเข้ามาสู่ในตลาดโลกเนี่ยนะคะก่อนที่เราจะได้บริโภคไม่ว่าจะอยู่ค่ายไหนก็ตามท่านจะเห็นว่าเขาก็ผ่านมาตรฐานทางเทคนิคมาหมดละ แต่แน่นอนค่ะ มีบางกรณีที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐาน ถ้าเราไปใช้อุปกรณ์ที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน มันมีไหม ยังคงมีอยู่ในท้องตลาดบ้างนะคะเเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีโอกาสสัญญาณน้อยที่เกิดขึ้นได้ สัญญาณน้อยช่วงนี้แหละค่ะ จะทำให้คุณภาพในการสื่อสารลดลง สำนักงงานกสทช จะต้องทำหน้าที่นี้ในการมอนิเตอร์ ในการสอดส่องในการเฝ้าระวัง ซึ่งจริงๆ หน่วยงานนี้มีมาตลอดนะคะ ตั้งแต่อยู่สมัยกรมประสิวเลข สามารถที่จะดักจับฟังได้นะคะ แต่ก็ต้องเป็นกรณีที่เป็นปัญหา ท่านใช้โทรศัพท์มือถือท่านอาจจะไม่ค่อยยังไม่ค่อยเห็นภาพ ถ้าจะเห็นภาพอย่างตอนสมัยที่อาจารย์เราเล่นเป็น นักวิทยุสมัครเล่น คนที่เป็นนักวิทยุสมัครเล่นจะทราบดีว่า เวลาที่เราใช้รับส่งกันอยู่ ก็จะมีสัญญาณของของคู่อื่นเข้ามาแทรกนะคะคราวนี้เนี่ยทำไมเขาถึงมาแทรกได้เพราะเขาจะเพิ่มกำลังส่งของเครื่องมือ อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเพิ่มกำลังรับ ของเครื่องมือของตัวเองเหมือนกัน ถ้าทุกคนต่างก็ต้องการเขาเรียกว่าต้องการชัยชนะต้องการความสำเร็จ มันก็จะเกิดมนุษย์เรามีความสามารถอยู่แล้วนะคะในการที่จะเพิ่มศักยภาพในทางเทคนิค เพิ่มไปเรื่อยๆ มันก็จะเกิด interference ที่ระดับที่เรียกว่า harmful interference ระดับที่เรียกว่าระดับรุนแรง ซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วโลกเลยนะคะ เราสตัดดี้เรื่องนี้กันมานานตั้งแต่สมัยที่เราเริ่มมีรหัสมอสตั้งแต่สมัย ซามมอสมาสู่คุณมาโคนีคือเราศึกษามาตลอดว่า ระดับที่เราเห็นว่าคุณควรจะถอยทำไมทำไมเขาทราบทราบไหมคะ เพราะในสมัยยุคสงคราม การส่งน้อยในในระดับที่เป็น harmful interference เนี่ยเป็น strategic เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ เพื่ออะไรคะ เพื่อให้ศัตรูที่ต้องการจะติดต่อกันฝ่ายตรงข้ามเนี่ยติดต่อกันไม่ได้ เมื่อเข้ามาแทรกแซงอยู่ในพื้นที่ของตน เพราะฉะนั้นเราก็ต้องส่งน้อยเข้าไปให้มากที่สุดเพื่อเกิด harmful แล้วก็จะสื่อสารไม่ได้ มารับฝ่ายคนที่มาสอดแนมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นประเทศผู้ผลิตเทคโนโลยี เจ้าของเทคโนโลยีเขารู้ดี เขาก็พยายามตัดส่วนนี้ถ้าเราจะเข้ามาสู่ในวงของเชิงพาณิชย์เชิงธุรกิจคุณจะเกิด harmful interference ไม่ได้ เพราะนั้นมันก็จะมีระดับนะคะเขาก็มีจัดมาตรฐานระดับโลกนะคะมีระดับที่เรียกว่าระดับรุนแรงนี่เป็นระดับระดับที่ยอมรับไม่ได้เพราะนั้นเครื่องมือทางเทคนิคทั่วโลก ถ้าผ่านตามมาตรฐานเกณฑ์ ก็ยี่ห้อแบรนด์เนมที่เรายี่ห้อที่เราใช้ทั่วไปเนี่ยผ่านมาตรฐานทางเทคนิคนะคะแต่ถ้ายี่ห้อที่ไม่ได้เป็นตามท้องตลาดทั่วไป อันนี้ก็ก็อาจจะเกิด harmful interference ได้ ระดับที่ 2 ก็จะเป็นระดับที่เรียกว่ายอมรับได้นะคะภาษาอังกฤษที่เราจะใช้ก็คือ permissible นะคะ interference ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันในละเอียดต่อไปทีนี้นี่ในระดับที่ยอมรับได้นั่นหมายความว่า ก็จริง ๆในทางในทางเทคโนโลยีเนี่ยนะคะ ที่เราใช้อยู่จริงตอนนี้ก็มีน้อยแต่เป็นระดับที่เรายอมรับได้ เราก็ส่งข้อความได้ เราโทรศัพท์ได้ และเราก็แพร่ภาพได้ คือแต่ละบริการกิจการก็จะสามารถทำงานของตนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือระดับที่เรายอมรับได้นะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้เราจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมในรายละเอียดต่อไปนะคะนั่นคือโดยภาพรวมของการแยกบทบาทของนโยบายนะคะองค์กรกำกับดูแล แล้วก็สำนักงงานที่จะต้องมีเพื่อช่วยสปอร์ตการทำงานขององค์กรกำกับดูแล คราวนี้ จันอยากฝากดูตรงนี้นิดนึงเพิ่มเติมต่อนะคะว่า การที่เราจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลเนี่ยเราอาจจะมีแนวคิดในการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลเนี่ยจะเป็นรูปแบบไหนก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบคณะกรรมการร่วม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบขององค์กรเดียว หรือหลายองค์กร ทั้งหมดนี้นะคะ เราเองก็ ถ้าเรามาไล่ดูตามประสบการณ์ของประเทศไทยนะคะในอดีตกรมประชุมเลขที่ทำหน้าที่เพียงลำพังมีอำนาจทั้งหมดในการจัดสรรทรัพยากรขึ้นความถี่พวกเราจะเห็นว่ามีลักษณะใกล้เคียงกับคำว่า เป็นรูปแบบที่เขาเรียกว่า national regulatory body คือเป็นหน่วยงานที่กำกับโดยรัฐเป็นหลัก แล้วเราก็เลยบอกว่าไม่ได้ละ เราจะต้องปรับไปสู่รูปแบบขององค์กรกำกับ ดูแลอิสระนะคะเพราะนั้นอาจารย์ก็ได้มาร์กิ้งไว้ท่านเห็นว่า ในก่อนปี2543เนี่ย เราเป็นรูปแบบที่ภาครัฐเป็นผู้ทำแต่เพียงผู้เดียว พอมาปี 2543เป็นต้นไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะ เราเป็นรูปแบบขององค์กรกำกับดูแล ซึ่งกรรมการที่เราเรียกอยู่ก็คือโดยย่อก็คือ กสทช นะคะ ภาษาอังกฤษก็ NBTC ทั้งหมดนี้ องค์กรกำกับดูแลที่ทำหน้าที่ในการกำกับกิจการโทรคมนาคม ก็จะต้องรับฟังฝากฝั่งนโยบาย ถามว่านโยบาย ของแต่ละประเทศนั้นมีความอิสระ มีจะกำหนดทิศทางอย่างไรก็ได้ใช่ไหม โดยหลักการของอำนาจธิปไตยแน่นอนค่ะ ทุกรัฐมีอำนาจทิปไตยเป็นของตนเอง สามารถกำหนดนโยบายทิศทางของกิจการโทรคมนาคมตัวเองได้